สำหรับสูตรนี้เนาะค่ะเขาสิว่าได้ใส่ออโต้30 ครั้งในการเก็บไว้เนาะปกติแล้วถ้าเป็นสูตรอีปันจะใส่เก็บไว้ไม่บาด 30 ครั้งเนาะค่ะก่อนท้องมา โอเคบิ๊กวินแตกค่ะ มาเร็วอีหลีวะ โอเค มา ปรับไม่กันต่อเลยเนาะค่ะ เป็น 20 บาท สวยไปค่ะ สวยสะโพกมา ไว้เข่าน้ำเนาะค่ะ โอเค ไปค่อยเล่นค่อยถูไป ได้บ่ได้กับจังว่ากันอีกเทียนึงเนาะค่ะ หากสมมติว่าบ่ได้ เดี๋ยวเขาจะปรับเวลาเล่นโอเคเหลือร้อยเจ็ดสิบหกแล้วค่ะตอนนี้ โอ้โห สภาพ ไหลลงไปเรื่อย ๆ ค่ะอ่ะเราจะต้องกดมือละ ไปค่ะ เยเคมาว่ะ เออ มาดิลอยแปดบาทไป เอาตัว เอา ขี้ข้านกด เออ มาดิ มาดิ เออโอ้โหก่อนทอกซอยชีวิตว่ะ เฮ้ยเอาว่ะ เอาว่ะเยเคแปดร้อยบาทแล้วค่ะ โอ้โหหักก้อนทอกพวกเขานี่ เบอร์แท้ๆสมมาค่ะ โอเค วายมาดิ สวยเจ็ดร้อยเนาะค่ะตอนนี้ เจ็ดร้อยไป ต่อค่ะ มาดิยกมาแล้วค่ะเออ มา สวยตองมาวายนี่ค่อนข้างที่จะเข่าหลายเนาะค่ะ ต่อจนกว่าจะหอดหนึ่งพันเนาะโอเคสำหรับคนที่บอกว่าเลนมิจะได้แท้ อ่ะ อยากให้ร้องแบบเลนแบบหลายๆ รอบเบิ้งเนาะค่ะสิบรอบมันต้องเข่าจากรอบนึงแหละมาบอแมนว่าสิเลนได้ทุกเพียนเนาะค่ะเออเกมมันก็ต้องมีได้มีเสียเป็นเรื่องปกติจะคิดซะว่าเป็นไฮไลท์เนาะค่ะ ที่เอามาให้เบิ้ง เค มาดิโอ้โห แทบจะบ่แตกเลยนะ เนี่ยไหลลงมาพื้นอีกแล้ว เสือเต้นกับท่านได้เข่าเลย เออก้อนท้อง โอ้โห เข่าเลยเข่าไห้ตะก้อนท้องเนาะค่ะ แต่ว่าเสือเต้นท่านได้เข่าเลยจักรอบ สภาพสงสัยบ่แม่นมือของเขาอีหลีแล้วว่ะมืออนี้ เคมาดิโอ้โหมาวะสายหาสิบไม่สภาพ สวย สวย โอ้ บ่ค่อยเข่าบันไดว่า เบิ้งไหลลงมาเฮื้นอีกแล้วสภาพเบิ้งว่ะเฮ้ยสวยงามโอ้โห กว่าสิมาให้เชี่ยเสือเต้นกว่าสิมาให้เนาะค่ะ โอ้โหมาดิคุณสิบตรงเขาเราละเอออีกอันเดียวมา อันเดียวสวยงามโอ้โหเอาอะเอาเรื่องหนึ่งพันบาทเนาะค่ะไป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 เย็ดเค เออ มาดิสวยโอ้โหนี่ละไว้ลงมาซอยด้วยค่ะสองตัวนั่นละมาอีกตัวเดียวอีกตัวเดียว สวยงามโอ้โหเอาเรื่อง เอาเรื่องค่ะก็มาที่ล่ะเฮ้ย เอาว่ะ มีขว้นแตกเนาะค่ะ รอบนี้พันสองโอเคสองพันสามแล้ว ไป เดี๋ยวขออนุญาตขยับไม่เป็น 60 บาทเนาะค่ะ โอเคจุดไม่ค่ะ ค่ะดีเออสองมา สวย สวยวว้เข่าเนาะค่ะตะวันบ่แตกเลย เออ เออ โอ้ยขาดแถวบนเจ๊เคโคตรเอา พันหาเนาะค่ะโคตรเสียดายแถวบนว่ะ เคไปสามใบเป็นร้อยนึงนะคะเมื่อกี้มันแตะสามพันแล้วสิบใบค่ะ โอเค เออก่อนท้องมาอีกแล้วอ่ะสองพันบาทเนาะค่ะ เอาจริง หนูนะก็อยากกลับไปเล่นเกมแมวนะ เกมแมวเป็นเกมแรกที่หนูนะ เล่นในนี่เลยเนาะ ในช่องลักปันสล็อตเลยมันกะ ือว่าแตกดีนะ โอ้โหเชี่ยวายชนวายเมาอ่ะ คุณหาสิบแล้วค่ะเจ็ดแค่หาพันอัพอัพเลยได้เนี่ย เท่าไหร่วะ เมื่อกี้มีเอียงบงหูน้ำแตก โอ้โหหาพันหนึ่งร้อยโคตรเอาเมาอ่ะเจ็ดแค่วายชนวายได้คูณหาสิบของจำนวนไม่ที่เขาลงเนาะค่ะหากสมมติว่าเขาลงไปพันหนึ่งกับคูณหาสิบไปเลยก็ได้หามือเนาะค่ะ แค่แถวเดียวนะ แค่แถวเดียวเท่านั้น ไปค่ะขออนุญาตปรับไม่200บาทค่ะ เอ็ดเค เอาว่ะสุดไม่ทือเก้า ไป มาดิ มาดิ มาดิ อย่าว่า โอ้โห สภาพ มาดิ ลงดิ เออ นั่นละ ขอไว้อีกมา ไว้ชนไว้แน่เหลือหกพันแล้วค่ะ ไป อีกสิไม่ มาดิ สวย โอ้โหสูงมา ไว้มา วายมามาดิวายมามาดิ เออวายมา สวยมาดิมาดิเยาวาโอ้โห สภาพ เหลือหาพัน โอ้โหบ่มีดวงอิหลีว่ะมือนี้สวย โอ้โห ก้อนท้องมา เฮ้ย ได้น้ำก้อนท้องแบบโคตรดุเลยนะ ก้อนท้องนี่แบบซอยชีวิตที่ดีโอเคแปดพันคือแล้วค่ะ สวย ก้อนท้องมาดิ ก้อนท้อง ก้อนทองโอ้โหสองก้อนทองมาเลยเจ็ดพันไปสิบม้ก้อนทองมาแน่เออ ไว้มาไว้มาก้อนทองนี่โอ้โหเออไว้มา สภาพ ไปค่ะ มาดิ มาดิ มาดิถุงมา โอ้โหโอ้โหโอ้โห เออวายมาอยู่ สวยโอ้โหเชี่ยอย่างวะเนี่ยเอาเรื่องมาว่า เฮ้ย ไม่สองร้อยน้ำนะ คิดแค่ม้าแบบซี่แบบดุอยู่นะรู้สึกว่าเข่าหลายรอบแล้ว ที่ว่ามันเข่าแบบไว้สองแถวแล้วข้างหน้าแบบ โอ้โหมีท้อง มีหยกอย่างซี่น่ะคิดแค่โคตรเอา มาเดี๋ยวเซาเล่น เลยก็แล้วกันเนาะค่ะ ปล่อยมันไหลไปโอ้โหมีความสุขเออแปดหมื่นห้าพันบาท เย็ดเท่มาเดี๋ยวกับขอฝากไว้น้ำแร่เนาะค่ะกับช่องรักปันสล็อตเนาะหากชื่นชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแร่เนาะค่ะแล้วก็อย่าลืมเนาะค่ะเซียนพ่อ VIP เป็นกลุ่มเทเลแกรมเขามาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเขาเดี๋ยวเลยเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเจ้าไหนเมื่อนี้หนูนักอะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะพอกันไหมคลิปหน้าเนาะสำหรับเมื่อนี้สวัสดีค่ะ